สวัสดีครับเพื่อนๆ ผมกฤติสานะครับ วันนี้นะครับ ผมก็จะมาเล่นนะครับ อ่า dot a สองนะครับ d o t าสองนะไม่รู้ไทยเขาเรียกไงลืมแล้วนะครับยังไงยังไงก็ดีนะครับก็เกมนี้แหละนะวันนี้ผมจะเล่นตัวนี้นะครับเอ่อรี i เ s t e r back นะซึ่งผมก็เคยเล่นมาแต่ก่อนตั้งแต่ภาคหนึ่งนะครับแล้วมาภาค2ปุ๊บมันก็คล้ายๆกันแหละนะครับ ผมก็จะมาลองดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ ผมอาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งมากนะครับ แต่ว่าก็เอาเถอะนะครับเราหวังว่าจะมีนะครับ สองนาทีแล้วปกติเป็นสองมาแล้วนะครับโอเคนะครับ ซึ่งก็วันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาส นะครับที่ผมเล่นนะโอเคนะครับอาจจะคลิปอาจจะสองสามวันอะไรอย่างนี้ดีเลยนะครับผมจะผมจะไปปล่อยแบบนั้นแหละนะครับ ถ้ามีใครมาเล่นก่อนผมผมคงจะไม่รู้ทำยังไงนะครับโอเค โอ้เฟลแล้วไอ้นั่น คืออะไรเฟลแล้ว รอต่อบ้าจริงนะครับ โอเค โอเคนะครับ น่าจะโอเคนะครับ โอเคนะครับเอาไหมออหมูออพิกนะครับ ไม่ใช่หรอนะครับพิกแปลว่าแบบจับนะครับ พลิสเตอร์แบ็กนะครับ เราเอากดกดไว้ ก่อนนะครับ หวังว่าจะไม่มีใคร มาเล่นซ้ำผมนะ ก็เป็นสายชน ชน นิด ๆ นะครับตัวนี้นะครับ ชน ชนชนเยอะเลยแหละ ไม่ไม่นิดเท่าไหร่แล้วนะครับ ชนเยอะเลยแหละนะครับ แต่จะเป็นสายที่กลัวสายเวทนิดนึงนะครับ ดูสองสามตัวนี้แฟนตอมแมสซินโอ้ มีแต่สายตี ก็กลัวอยู่นะให้จริงนะครับ ลองดูนะ ว่าจะสู้ได้หรือเปล่า นะครับไม่แครี่เราเยอะจังเลย ไม่มีตัวซับนะ ผมซับหรือเปล่านะ ไม่ค่อยแน่ใจตัวผมเท่าไหร่ ให้ดูสิแครี่สอง นูเกอร์หนึ่งนูเกอร์คืออะไรดูเรเบอร์นี่คือถึกนะครับอินิเชเตอร์คือคนที่ตีเริ่มนะครับประมาณนั้นแหละนะ Five seconds remaining โอเคเรามีครบครันนะครับทุกทั้งสายวงสายเวทนะครับสายตีนะครับอ่ะคิสโบล่ามึงเพนัตตี้แล้วมึงนะครับสงสัยไปเข้าห้องน้ำ เขาอยากต่อให้นะครับ ก็ต่อปล่อยเขาต่อไปนะสำหรับทาเลนต์ทรีนะ มันก็เป็นฟีเจอร์ใหม่นะครับ ของพุ้อัพมาเมื่อประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นี่แหละนะครับ แทนที่มันจะให้อัพ มันให้เราอัพพวกสเตรนจ์อะไรอากิอะไรอย่างนี้นะครับ มันก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้แทนนะทุกๆเลเวลนะครับ อ่า เลเซอร์ใช่ไหมตัวนั้น นั่นแหละนะครับ เลเซอร์ผมก็ผมก็เคยเล่นแต่ก่อนเลเซอร์นะครับผมเคยเล่นเลเซอร์ หนูก็จะอัพสเตรนจ์มูฟเมนต์แอตแทกสปีดแล้วก็ เฮลรีเจนนะครับทางขวาหมดเลยนะครับ สายผมจะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับ เน้นไล่ตีนะครับ โอเคนะครับ ตัวนี้ตียังไงนะมันเป็นตัวมหาถึกเฮ้ยเราสามารถเอางี้ได้ด้วยเหรอ ลองทางนี้ดูเฮ้ยมันมีกฎอย่างนี้ด้วยนะ เพิ่งรู้นะครับ ว่าเราตัวเราสามารถลงไปหรือขึ้นได้อะไรยังไงนะครับ ก็คือ อ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เองเพิ่งรู้นะครับริสตัลแบกฮ่าฮ่าผมก็เล่นสายซื้อโล่นะครับกับไอ้นี่ก่อนนะครับ Prepare for battle โล่กับเป็นออร่าโล่นะครับเราก็ลงไปครับใครลงข้างล่างวะเนี่ยมังกี้นะมังกี้ไปมังกี้ก็ได้นะ ไม่ซีเรียสตัวนี้อะไร อุซานะครับอุซาอุซานี่เป็นตัวตีไวนะครับอาคินทูบาวตี้คืออะไรบาวตี้เหรอตัวนี้30 seconds to battle อ๋อพวกนี้ มันได้มันได้กันทุกคนมันได้ด้วยกันเลยเหรอ มันเป็นอ๋อเพิ่งรู้นะครับ ือเปล่าอินวอเกอร์เนี่ยเป็นสายอินนะครับโอเคลองมาดูอะไรนะผมก็เล่นไม่เก่งหรอกนะครับศัตรูก็ไม่ได้เก่งมากเพราะผมเพิ่งเลวสองเล็วสองเล็วสามเล็วสี่นั่นแหละนะถ้าจำไม่ผิดนะผมได้ไหมสรุปไม่เห็นได้อะไรเลย By all means เฮ้ย โอ้โห โคตรเท่อะเมื่อกี้ เฮ้ย มีย่งด้วยโคตรเท่อะเพิ่งรู้มังกี้เป็นอย่างงี้นะแปลงร่างเป็นต้นไม้นะ บ้าจริง These faces need mashing. หลบหลบมาครับ That way. l i p s i e for a good s c r a Boys, one step at a time. โอเคนะครับผมไม่ซีเรียสมากนะครับ More that came from sunshine. อ้าวตายหาแล้วตัวนี้ First blood and a little blood. First thing in the morning. <laughs> <laughs> Not enough mana, mate. I'll sort this. อะไรวะ หมายผมค่าง่ายๆมากเลยนะครับ ดับเบิลคิวเลย ตีก่อนนะครับเราเออเออเออสามทีนะบ้าแซื้อลิงกับเพลซะก่อนนะครับเรา น่าจะพอ โอ้ลิงกับรีเจนหรือเปล่าวะที่เราต้องซื้อโล่นะเออ อละรองเท้าโอเคนะครับเดี๋ยวผมโดนอีกทีผมจะตายแล้วนะครับพี่เสิร์ฟไว้นะครับต้องรักษาตัวแป๊บหนึ่งนะครับโอ้ผมตายครับ มันกลัวแล้วมันกลัวตายตายละตายแล้วครับ ใส่มันเฮานันแหละเอาอะไรวะงงเกตเตอร์แซงจูรี่ทำอะไรได้นะ Your top tower is under attack. โอ้มีด้วย Here we go. โอ้เพิ่งรู้นะครับมันมีแซงชูรี่อย่างนี้ด้วยนะเพิ่งรู้เลยนะครับ เพิ่งรู้เลยนะครับ Illusion ไม่มีใครมาตรงนี้เลยนะเสร็จเราแบบนี้ ตีตี your troubles. Okay. Yes. โอ้ตาดีทันกลับกลับกลับกลับกลับเข้ากลับเข้า Yes. เงียบเลยนะฝั่งนี้ไม่มีใคร Oi, one step at a time. ว่างมากนะแถวนี้โอเค also miss. Your top tower is under attack. That way! Your Monster top tower is under attack. These faces need mashing. โอ้โดนอีกแล้วโชคดีมากเลยผมดับเบิลคิวตอนแรกนะ ทางนี้คือเงียบมากไม่มีใครนะครับ Your top tower is under attack. Oh, I wish I could have seen that bar fight between you and Tusk. Dire structures are fortified. Oi! One step at a time! Martin gains. Fashion brand! I'm a rock. Here we go. This will come in ลุยนะครับใกล้แตกแล้วนะครับมันหายไปไหนกันหมดนะครับศัตรู Time for a good scrap. Bit of work to do. Here we go. ลุยแตกแน่รอบนี้นะครับ ศัตรูเหมือนจะพลาดหนักหนักมากนะเมื่อตอนแรกแล้วนะเลยออกเลย พอออกปุ๊บก็โดนเพนนตี้ต่างๆนะครับโอ้โหไม่ได้ซื้อของอะไรเลยเนี่ย MP ก็หมดนะครับ These faces need mashing นะไม่มีใครมาต้านก็ใส่ไปเรื่อยสองตัวแล้วออกนะบ้าจริงๆนะ f r m e t You know son Oh where are I One step at a time อ้าว ผมตีเฉย ใช่เพื่อนฆ่านะครับไม่ได้ตั้งใจฆ่าเลยนะ นานาก็ไม่มีนะครับโอเคแอมเอาออกมานารู้ละรู้ละเดี๋ยววาร์ปกลับก่อนนะครับ no mana ใช้เท่าไหร่วันเนี้ยเจ็ดสิบบ้าจริง Here we go. Not enough mana, you idiot. Oi. Gold and sweet. s p i c e s need mashing. ไม่มีรองเท้าสู้ผมแล้วผมวิ่งไวกว่านะ บ้าไปแล้วโอเคโดนลุมสกรรมแล้วฝั่งโน้นครับเดี๋ยวผมมา มารอบนี้ มันหนาวแน่ๆนะครับ ผมมาพร้อมกับครบทุกอย่าง ไม่ทุกอย่างแล้วนะก็ได้เยอะแล้วแหละนะครับ ก็อันนี้อันหนึ่งแหละนะครับ หลักๆเลยคือมีอันนี้อันหนึ่งแล้วก็มีแวนกะแวนกะได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับ Time for a good scrap แกอรองเท้าก็ได้นะรองเท้าก็ได้รองเท้านี้นะผมใช้รองเท้านี้แล้วนะต่อไปก็แวนกะแวนกะต้องใช้อะไรมั่งนะครับ มีโล่แล้วอันหนึ่งนะ เราไปหาลิงออกแพลนะครับกับไอ้ลสตี้บูสเตอร์ปลไยนะครับปลไยพี่ The enemy's top tower has fallen I'll sort this out Here we go. ลุยนะครับ โอ้โหใกล้แตกแล้วะ แตกนะครับสามต่อห้ามันก็ยากอยู่นะครับจริงลุยนะครับโอ้ย one step at a time t h กับกับเไม่ถึง By all means เสียไปเยอะนะครับเสียทั้งพลังเสียทั้งอะไรอย่างนะครับเป็น o ซีเรียสนะครับเราครับยังไงยังไม่รู้เลยนะครับซุ่มแถวนี้แหละนะครับ Som dumme havn i Løg. There's more where that came from. จัดไปนะครับเรา Bring your lights out! under attack. I am not r e d y o u s ยำยอดมากพี่ เดี๋ยวผมแบลลิงออฟเฮลก่อนนะครับกับบอลเซตี้บูสเตอร์นะครับ ได้แล้วแวนการ์ด อย่างรวดเร็วบอลเซตี้บูสเตอร์ลิงออฟเฮลนะครับ แป๊บเดียวนะ That w a โอเค ลิงออฟเฮลหลังๆมาก็เล่นพวกเบดมงเบดเมลนะไได้วะตังไม่พอนะตีแถวนี้มีอะไรผมตีมาแถวนี้ ผมไม่รู้ว่าตีผมเป็นสายป่าได้หรือเปล่านะไม่เคยเล่นสายป่าที โอ้ สู้พอได้นะ This'll sort you out. Bright and breezy. หลักๆ ก็คือตัวท่าตัวนี้ก็คือใช้ท่าหนามนะท่าหนามนี่เป็นท่าสำคัญมากครับแวนกาดแล้วครับท่านมาวาร์ปกันมานะครับ มาช่วย I'll sort this out. แต่ผมไม่มีมานาเรื่องของเรื่องตีกันอยู่นานแถวนี้ By all means จะบ้าตายนะครับลุยครับเราไม่มีมานาแล้วผม ผมสู้ไม่ได้แล้วไม่มีนะตายมึงลูกพี่ลูกน้องกูโอเคนะครับเฮ้ยเลี่ยมว่ายอดเยี่ยมมากนะอันผมกลับก่อนแฟนทอมแอสซินนะครับ You don't say. โดนแน่ๆนะแฟนทอมแอสซัสซิน Oh, excuse me. Now this เรียบร้อยนะดีมากให้เพื่อนๆฆ่า me blood Here we go! Have some of that! แตกนะครับ แป๊บเดียวนะครับ เรียบร้อยนะครับ The enemy's middle tower has fallen. แอสฟอลเลนแล้วนะครับมิดเดิลทาวเวอร์นะครับ enemy เอาให้ครบนะครับมีใครมาหรือเปล่าแถวนี้นะ oh. yes. Get outside. It's not time yet, mate. อ้าวตีสิพี่ The enemy's bottom tower has fallen. โอเค This will sort you out. I'll sort this out. Down the dark road I go. y e ไม่ผมไม่ได้ฆ่าอะไรช่วงนี้ันเด็กๆเขาฆ่ากันไปนะ o o o สามออกสามแล้วจบแล้วครับเกมนี้คุณง่ายๆนะไม่ต้องกินอะไรมากเลย o ของผมไม่เทพเลยนะครับแทงให้ Your top tower is under attack. You want some of this, son? You want it? Ow. Your top tower is under a t t a c k By all means. พลังผมครึ่งหนึ่งอะมาไปละพอก่อนกลับเงินเท่าไหร่แล้วเนี่ยพันเก้าซื้ออะไรต่อนะครับต้องเอา ดูพลังก่อนนะครับดูพลังก็คือ w o r เมี Offering นี้นะครับ Radiant structures are fortified เดี๋ยววาร์ปมานะ Indeed โอ้ตีสิบแปด Illusion ไม่เอานะครับ o y one step at a time ไม่ซีเรียสนะเราวิ่งกลับแป๊บเดียวนะ ีอันนี้อันหนึ่งนี่ ผมซื้อได้หรือเปล่าอ่ะน่าจะซื้อได้นะเงินน่าจะพอแล้วคอสตูคอมพลีทนะพันสองเด็กๆนะแป๊บเดียวอ้าว ผมหายไปไหนอ่ะ nice. ผมจะไป Here we go. ผมบังคับมันไปอ่ะ ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับช่วงนี้ชนะแน่นอน อืมแล้วก็อะไรต่อเบดเมลนะครับเพื่อความถึกนะครับไม่เอาแล้วเอาฮาร์ดเลยดีกว่านะครับฮาร์ดนี่นะครับก็ต้องใช้เงินไม่พอเฮ้ยแวนการ์มันสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรได้นี่แหละเดี๋ยวลองดูครับมันเคยอ่านี่นะครับ ื้อโลนี้สักอันโลชานไหมครับ โลชานไหมเดี๋ยวผมแทงให้ครับ Indeed ไม่เอาอ่ะไม่เอาก็ไม่เอาวะไม่ซีเรียสนะ One step at time ผมห่างเหินไปนานนะสงครามนะกลับมาแล้ว Yes รอยคลื่นหนึ่ง โอ้ยมันตีเบามากห้าสิบกว่านะครับเาชายเอกนเอาเอาวันลเอาันลอ่ะ Your cubs are orphaned now. The clubbing. แท้งได้เลยนะไม่น่าเชื่อเลยนะ That way. รีเจนซะหน่อย Here we go. โอ้ตายโอ้ You've been sorted. กว่าตายแล้วผมนึกว่าตายแล้วนะครับรีเจนแป๊บนะครับ The enemy's middle barracks has Here fallen. We go. Your bottom tower is under attack. Oi, one step at a time. เรียบร้อยนะครับ Your b o t t o เศร้ามากกับศัตรูนะครับพยายามเต็มที่แล้วนะครับเออนะครับตายแล้วผม Bit of work to do. Your bottom tower is under attack. I'll sort this out. I'll sort this. <laughs> Your bottom tower is under attack. One step at a time. Dyer's structures are fortified. Ah. I'll sort this out. ไม่ต้องงงครับทำไมทำไมถึงถึกขนาดนี้นะจริงไม่ถึกเพราะว่าเรามีออร่าดีเจนอยู่แล้วนะครับเดินไม่ก้เท่าไหร่ไม่ต้องทำอะไรเลยตายหาหมดนะครับอดิฟายไปเถอะับเรา The enemy's top barracks has fallen. Don't believe this. มันเจ้าผมไม่ได้อ่ะ Get outside. By all means. มา มานาก็หมดอะไรก็หมดหมดทุกอย่างนะมันคงกิฟอัพแล้วนะผมก็จะกิฟอัพเหมือนกันนะเตียนท่านี้กันตีเข้าแค่ยี่สิบกว่านะครับ เมื่อไหร่มันจะแตกวะเนี้ยนะครับ The enemy's bottom tower has fallen. Indeed. That way. เออเออจัดไปเบ้ You don't say. The enemy's bottom barracks has fallen. One step at The enemy's bottom barracks has fallen. You now have mega creeps. Indeed. So. Hard นะครับ One step at a i m e เดี๋ยวดูก่อนครับช็อปช็อปตรงไหน ต้องการช็อปตังเยอะเหลือเกินนะครับอ่าอันนี้เอาอะไรนะครับ ซื้ออะไรนะเนี่ยถึงจะได้นะได้ปะ ต้องกลับไปบ้านเว้ยใช่ปะ By all means ต้องกลับบ้านนะครับแล้วก็ฮาร์ดนะครับฮาร์ดฮาร์ดถูกแล้วนะครับ I'll sort this out ผมว่าผมไม่ได้กลับนะตายแล้วละพวกนี้นะครับ Time for a good scrap เหมือนว่าเหมือนรู้สึกว่าเหมือนมาลังแกเด็กไงไม่รู้นะโอเคนับเสื้อเนียนหนึ่งเราไม่พอนะโอเคแล้วนะ เลยครับแตกแล้วครับเยสครับชนะแล้วครับรอยแล้วครับไม่ยากเท่าไหร่นะ เพราะว่าไม่มีไม่มีไม่มีศัตรูเลยนะไม่มีศัตรูเท่าไหร่ก็ชนะไปเรียบร้อยแล้วครับ ็ขอบคุณมากนะผู้ชมนะครับ ไม่มีอะไรมากนะครับ เราก็ พอ เล่นได้นะครับ เจอกันใหม่ นะ ครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤษณ์นนั่นเองนะครับ and see you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสุดครับ กดแล้วปะ